และทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวัตถุที่ไม่ใช่อากาศยานกันค่ะ วัตถุที่ไม่ถือว่าเป็นอากาศยานตามกฎกระทรวงพุทธศักราช 2548 ซึ่งออกตามความในมาตรา 4 พระราชบัญญัติเดินอากาศพุทธศักราช 2497 ได้กำหนดไว้ว่าวัตถุดังต่อไปนี้ไม่เป็นอากาศยานค่ะ ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือว่าวทุกชนิดค่ะ ซึ่งจัดเป็นเครื่องเล่นหรือว่าเพื่อการกีฬานะคะ 2. บอลลูนหรือลูกโป่งที่มีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่ะ ส่วนข้อ 3 นั้นนะคะก็คือเครื่องบินเล็กค่ะ ซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่นนั่นเองนะคะ ข้อ 4 เครื่องซึ่งทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศต่อพื้นผิวโลก เช่น hovercraft นะคะ ส่วนข้อ 5 นั้นนะคะก็คือยานพาหนะทางน้ำที่ทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ ที่เป็นผลกระทบกับพื้นผิวโลกนะคะ และข้อสุดท้ายข้อ 6 ค่ะ ยานพาหนะทางน้ำตามข้อ 5 และสามารถทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศได้เป็นการชั่วคราวนะคะ เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้การทรงตัวดังกล่าวนะคะ ต้องอยู่ในระดับสูงสุดไม่เกิน 150 เมตรจากพื้นผิวน้ำค่ะ เมื่อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บอลลูนหรือเรือเหาะต่างมีฐานะเป็นอากาศยาน ตามความหมายในพระราชบัญญัติเดินอากาศพุทธศักราช2497ค่ะการเดินอากาศจึงต้องเป็นไปตามมาตรา 16 ดังนี้นะคะห้ามมิให้ผู้ใดนำอากาศยานทำการบิน เว้นแต่มีสิ่งเหล่านี้อยู่กับอากาศยานค่ะ ข้อ1นะคะใบสำคัญการจดทะเบียน 2. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน 3. ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ 4. สมุดภูมเดินทาง 5. ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่แต่ละคน 6. ใบอนุญาตเครื่องวิทยุสื่อสารในกรณีมีเครื่องวิทยุสื่อสารนะคะ 7. บัญชีแสดงรายชื่อผู้โดยสาร ในกรณีที่มีการบินระหว่างประเทศที่มีการบรรทุกผู้โดยสาร 8. บัญชีแสดงรายการสินค้า ในกรณีที่เป็นการบินระหว่างประเทศที่มีการบรรทุกสินค้าค่ะ และข้อ9นะคะสิ่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะ ความในมาตรานี้นะคะไม่กำหนดบังคับใช้แก่สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ ข้อ 1 อากาศยานที่ทำการบินทดลองภายใต้เงื่อนไข ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดค่ะ 2. อากาศยานทหารต่างประเทศ 3. อากาศยานอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการขึ้นลงของอากาศยานนั้นนะคะ จะใช้ที่ใดที่หนึ่งในการขึ้นลงนอกจากสนามบินอนุญาต อาจเป็นที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับการอนุญาต หรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดจะต้องกระทำในสนามบินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ โดยบินตามเส้นทางที่กำหนด และบินไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนค่ะ นอกจากนี้นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การบิน พระราชบัญญัติเดินอากาศพุทธศักราช 2497 ยังได้ทำการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ เช่น ห้ามมิให้อากาศยานบินข้าม หรือบินผ่านเขตห้าม หรือเขตจำกัดการบิน ซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือการห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยาน หรือจากอากาศยาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆนะคะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ค่ะหรือการห้ามไม่ให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะคะ หรือทิ้งล่มอากาศนอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดค่ะ ทั้งนี้นะคะรวมถึงการห้ามไม่ให้ผู้ใดส่ง หรือพายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานค่ะ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดค่ะ และห้ามไม่ให้ผู้ใดทรง หรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไปกับอากาศยานค่ะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดเป็นต้นค่ะ